IT for English โมดูล1ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ช่วยการเรียนรู้ภาษา การพัฒนาแนวคิด ด้านการเรียนการสอนภาษาของคอ แนวคิดแบบบูรณาการ อย่างที่เคยกล่าวไปแล้ว แนวคิด และวิธีการต่างๆ ในการเรียนการสอนภาษาล้วนแต่มีทั้งจุดดี และจุดอ่อนด้วยกันทั้งสิ้น ความแพร่หลายของระบบอินเทอร์เน็ต การใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อช่วยในการเรียนรู้ภาษา จึงได้เกิดวิวัฒนาการเพื่อตอบสนองต่อความก้าวหน้าของเทคโนโลยีไร้สาย วิวัฒนาการของ call เริ่มจาก การเรียนซ้ำๆตามแบบพฤติกรรมนิยม จากนั้นได้พัฒนาไปสู่การใช้คอมพิวเตอร์ เพื่อการฝึกฝนภาษาเพื่อการสื่อสาร และด้วยความก้าวหน้าของระบบอินเทอร์เน็ต Call ได้พัฒนาเข้าสู่ยุคแห่งการเรียนภาษาแบบบูรณาการ Call ตามแนวคิดแบบบูรณาการ หรือ Integrative Call อาจเรียกได้อีกแบบว่า Social Cognitive Call หรือการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามทฤษฎีปัญญาสังคม ทฤษฎีปัญญาสังคมเป็นทฤษฎีของศาสตราจารย์บันดูราแห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดประเทศสหรัฐอเมริกา ศาสตราจารย์บันดูรามีความเชื่อว่า การเรียนรู้ของมนุษย์ส่วนมาก เป็นการเรียนรู้โดยการสังเกตหรือการเรียนแบบ เนื่องจากมนุษย์มีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบๆตัวเสมอ ดังนั้น การเรียนรู้จึงเกิดจากปฏิสัมพันธ์ ระหว่างผู้เรียนและสิ่งแวดล้อมในสังคม ทฤษฎีนี้ให้ความสำคัญกับความแตกต่างของการเรียนรู้ หรือ learning และการกระทำหรือ performance เพราะคนอาจจะเรียนรู้อะไรหลายอย่าง แต่อาจไม่นำความรู้ที่ได้รับไปฝึกปฏิบัติ ทฤษฎีปัญญาสังคม เน้นหลักการเรียนรู้โดยการสังเกต หรือ observational learning เกิดจากการที่บุคคล สังเกตการกระทำของผู้อื่น แล้วพยายามเรียนแบบพฤติกรรมนั้น ซึ่งเป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมทางสังคมที่เราสามารถพบได้ในชีวิตจริง เช่น การออกเสียงหรือการพูดสื่อสารเป็นต้น ขั้นตอนของการเรียนรู้โดยการสังเกตประกอบด้วย 1. ขั้นให้ความสนใจ เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนให้ความสนใจต่อตัวแบบ หรือตัวโมเดล ซึ่งความสามารถและคุณลักษณะเด่นของตัวแบบ จะเป็นสิ่งดึงดูดให้ผู้เรียนสนใจ 2. ขั้นจำคือ เมื่อผู้เรียนสนใจพฤติกรรมของตัวแบบ ก็จะบันทึกสิ่งที่สังเกตได้ไว้ในระบบของความทรงจำของตนเอง ซึ่งมักจะจดจำไว้เป็นจินตนาการ หรือเป็นภาพเกี่ยวกับขั้นตอนการแสดงพฤติกรรม 3. ขั้นปฏิบัติ เป็นขั้นตอนที่ผู้เรียนลองแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบ ซึ่งจะส่งผลให้มีการตรวจสอบการเรียนรู้ที่ได้จดจำไว้ และ 4. ขั้นจูงใจเป็นขั้นแสดงผลของการกระทำจากการแสดงพฤติกรรมตามตัวแบบถ้าผลที่ได้รับเป็นทางบวกก็จะจูงใจให้ผู้เรียน อยากแสดงพฤติกรรมตามแบบ ถ้าเป็นไปในทางลบ ผู้เรียนก็มักจะหลีกเลี่ยงการแสดงพฤติกรรมนั้นๆ หลังจากที่ได้เรียนรู้ทฤษฎีเบื้องต้นกันไปแล้ว เราลองมาดูตัวอย่างการเรียนภาษาด้วยคอมพิวเตอร์ช่วยสอนตามแนวคิดแบบบูรณาการ หรือแบบปัญญาสังคม จากคลิปสั้น ๆ กันก่อนดีกว่าค่ะ ไปชมกันเลยค่ะ Hello, is this Aki? Yes. Hi, Aki. This is Anna. I'm going to be your teacher today from the Skype English School. How are you today? I'm good. How are you? I am very well, thank you. Today, what we're going to look at for your 15 minute trial English lesson is how to introduce ourselves. What we're going to do I'm going to introduce myself and then I'm going to help you to introduce yourself. But don't worry, I am going to break it down into small steps for you so that we can actually work on this together. So don't worry if you do make any mistakes, I'm here to help you. Okay. Okay? Yep. My name is Anna. I'm from England originally, but now I live in Canada. I am a teacher and I have been teaching for 10 years. In my spare time, I really like to travel. My next trip is going to be to New York City so that I can visit the Statue of Liberty. Okay. evening. Okay. Mm, my name is Aki Ito. And, and I don't know. okay. And after that, I told you where I am from. Yes, yes, yes. Um, I'm from Nagoya. จากคลิปเราจะเห็นได้ว่าปัจจุบันการเรียนภาษาผ่านคอมพิวเตอร์พัฒนาไปไกลทีเดียว อาจารย์คะ แล้วคอยังมีการเรียนผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์อยู่ไหมคะ มีค่ะ คำว่าบูรณาการในที่นี้คือ การผสมผสานทั้งการเรียนจากคอมพิวเตอร์ช่วยสอน และฝึกฝนการสื่อสารในสถานการณ์จริง ที่ใช้สื่อมัลติมีเดีย เช่น ข้อความ ภาพกราฟิก เสียง ภาพเคลื่อนไหว และวิดีโอ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักใช้เสียงที่บันทึก จากเจ้าของภาษาเพียงอย่างเดียว การใช้สื่อนี้มักใช้กับการสอนแบบ audio lingual หรือการฟังและพูดตาม อย่างไรก็ตาม สื่อในปัจจุบันอาจถูกผนวกกับภาพเคลื่อนไหว หรือวีดิทัศน์ต่างๆ ฟังดูแล้วเนี่ย เหมือนสื่อการสอนในยุคภาษาเพื่อการสื่อสารเลยค่ะ ถ้าอย่างนั้นสื่อที่ใช้ในยุคบูรณาการแตกต่างจากยุคภาษาเพื่อการสื่อสารอย่างไรคะ ก็มีความแตกต่างตามความก้าวหน้าของวิทยาการทางคอมพิวเตอร์นะคะ ก็คือสื่อจะมีความทันสมัยมากขึ้น มีการใช้มัลติมีเดีย เช่น ข้อความภาพกราฟิก เสียง ภาพเคลื่อนไหวและวิดีโอ นอกจากนี้ก็จะมีความแตกต่างทางด้าน แนวคิดที่นำสื่อไปใช้ะคะ่ะแนวคิดการใช้ call แบบบูรณาการมีหลักการคือ 1. สร้างสิ่งแวดล้อมในการเรียนภาษา พื่อกระตุ้นและจำลองสถานการณ์จริง ที่ทำให้ผู้เรียนเนี่ยมองภาพการใช้ภาษาในชีวิตจริงได้ 2. บูรณาการทักษะหลักทั้ง 4 คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ผ่านความหลากหลายของสื่อมัลติมีเดีย 3. ให้ผู้เรียนเป็นผู้กำหนดการเรียนรู้ของตนเองได้ โดยอาจฝึกซ้ำๆหรือย้อนกลับไปมาในเนื้อหาที่สนใจหรือไม่เข้าใจได้ 4. ให้ความสำคัญกับเนื้อเรื่องทั้งหมดที่ถูกบรรจุไว้ในบทเรียนคอมพิวเตอร์ แม้กระทั่งเนื้อหาที่ไม่ใช่ประเด็นหลัก ถ้าเข้าใจไม่ผิดคือผู้เรียนจะเรียนผ่านคอมพิวเตอร์แล้ว ไปฝึกการใช้ภาษาผ่านอินเทอร์เน็ต ใช่ไหมคะ ใช่เลยค่ะ หลังจากที่ผู้เรียนเนี่ยได้ฝึกจนเขามีความมั่นใจ และมีความสามารถในการใช้ภาษาในระดับหนึ่งแล้วเนี่ยเขาก็จะไปฝึกการใช้ภาษาโดยใช้อินเทอร์เน็ต เป็นสื่อ เพื่อการสนทนาค่ะ การฝึกสนทนาอาจเป็นไปได้ทั้งแบบฉับพลัน หรือ synchronous เช่น การพูดคุยผ่านโปรแกรม instant messaging หรือโปรแกรมสนทนาออนไลน์ต่าง ๆ และอาจใช้การฝึกภาษาแบบไม่ฉับพลัน หรือ asynchronous เช่น การส่งอีเมล ผู้เรียนสามารถสื่อสารได้ทั้งระหว่างผู้สนทนาเดียว หรือ one to one และผู้สนทนาเป็นจำนวนมาก หรือ one t o many อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยการเรียนรู้ภาษานั้น เริ่มต้นมาจากการเรียนผ่านคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ แบบ standalone เครื่องเดียว และพัฒนาสู่การเรียนโดยใช้อุปกรณ์พกพาผ่านระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หากผู้สอนและผู้เรียนเลือกใช้วิธีการและแนวคิดที่เหมาะสมกับบริบท ในการเรียนภาษา โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ที่ผู้เรียนจะได้รับเป็นสำคัญ ก็จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ สำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ thank you